ทาง Apple ได้ประกาศราคาของ iPhone 12 ทุกรุ่นเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ เรามาดูกันว่าแต่ละรุ่นนั้นราคาเท่าไหร่กันบ้าง ตามมาชมกันได้เลยนะครับผม สวัสดีครับ ผมต้อมไอมดนะครับ หลังจากเมื่อคืนทาง Apple ได้ประกาศราคาเริ่มต้นของ iPhone 12 ทุกรุ่น และผ่านมาตอนประมาณ 2 ทุ่มนะครับของวันที่ 6 พฤศจิกายนนี้ทาง Apple ได้ประกาศราคาของทุกรุ่นออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผม ทั้ง iPhone 12 mini iPhone 12 ธรรมดา iPhone 12 Pro และ iPhone 12 Pro Max นะครับ เดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดของราคาแต่ละรุ่นกัน ว่าแต่ละความจุนั้นเท่าไหร่กันบ้าง ราคาที่บอกนี้คือเป็นราคาเครื่องเปล่าที่อ้างอิงจาก Apple Store เท่านั้นนะครับผม มาดูในฝั่งของ iPhone 12 mini กันก่อนครับ ที่ความจุ 64กิกะไบต์นะครับ ราคาจะอยู่ที่ 25,900 บาทครับ ความจุ 128กิกะไบต์ราคาอยู่ที่ 27,900 บาท ส่วนความจุ 256กิกะไบต์นั้น ราคาจะอยู่ที่ 31,900 บาทนะครับ ขยับขึ้นมาในรุ่น iPhone 12 ขนาดหน้าจอ 6.1 นิ้วนะครับ รุ่นที่ใช้กล้องหลัง 2 ตัวนะฮะ ความจุ 64 g b ราคาอยู่ที่ 29,900 บาทครับผม และความจุ 128กิกะไบต์ราคาจะอยู่ที่ 31,900 บาท และในรุ่นความจุสูงสุดครับที่ 256กิกะไบต์ราคาจะอยู่ที่ 35,900 บาทครับ มาดูในฝั่งของ iPhone 12 Pro นะครับ iPhone 12 Pro ขนาดหน้าจอ 6.1 นิ้วนะครับ ความจุจะเริ่มต้นที่ 128กิกะไบต์นะครับ ราคาอยู่ที่ 36,900 บาท ขยับมาที่ความจุ256 g b ราคาอยู่ที่ 4,900 บาท และความจุสูงสุดครับ512 g b นั้น ราคาจะจำหน่ายอยู่ที่ 48,900 บาท และรุ่นท็อปสุดครับ iPhone 12 Pro Max ขนาดหน้าจอ 6.7 นิ้ว ซึ่งเป็นขนาดหน้าจอที่ใหญ่ที่สุด และเป็น iPhone ขนาดหน้าจอที่ใหญ่ที่สุดด้วยเช่นกันนะครับผม ความจุ 128 g b นั้น ราคาอยู่ที่ 39,900 บาท ความจุ256 g b จะอยู่ที่ 43,900 บาท และความจุ 512กิกะไบต์ราคาจะอยู่ที่ 51,900 บาท นะครับสำหรับตอนนี้เรารู้เพียงแค่ว่า การวางจำหน่ายที่หน้าร้าน Apple Store และร้านตัวแทนจำหน่ายนั้น จะเกิดขึ้นในวันที่ 27 พฤศจิกายนนี้ ส่วนการพรีออเดอร์หรือว่าการสั่งซื้อล่วงหน้านั้น ทาง Apple Store ออนไลน์ยังไม่ได้แจ้งมาว่าจะพรีออเดอร์วันที่เท่าไหร่ แต่ว่าในฝั่งของตัวแทนจำหน่ายอย่าง Studio 7 Banana True Move H และเครือข่ายอื่น ๆ อย่าง AS และ d t a c ก็ต่างประกาศออกมาพร้อม ๆ กันว่า จะเปิดให้สั่งจองล่วงหน้าในวันที่ 20 พฤศจิกายนนี้นะครับผม นี่คือความเคลื่อนไหวล่าสุดนะครับของราคา iPhone 12 ที่เป็นทางการในประเทศไทย วันนี้เราได้ทราบกันแล้วนะครับผมอย่าลืมครับถ้าหากไม่อยากพลาดข่าวสารดีๆแบบนี้ กดติดตามที่ช่อง iMode Official ของพวกเราไว้ รับรองว่าจะไม่พลาดอย่างแน่นอนสวัสดีครับ thank you